เบื่อครัวบ้านคุณเรือยนงคะอยากมีครัวสวยๆไหม วันนี้ค่ะ6วิธีที่จะเปลี่ยนครัวบ้านคุณเป็นครัวที่สวยได้ตามเค้กมาดูพร้อมกันค่ะข้อหนึ่งการลดโทนสีที่สว่างค่ะสำหรับห้องครัวเราสามารถเลือกได้ ว่าเป็นสีเฉดไหนซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้น หรือว่าจะเป็นผนังก็ตามค่ะ ซึ่งจะทำให้ห้องของท่านเป็นห้องที่ดูดีและสวยดูหรูหราด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นห้องครัวก็ตาม แต่ว่าถ้าหากท่านชอบในส่วนของห้องครัวที่บอกว่ามีความทึบหรือสีเข้มก็ตาม แต่อยากจะให้เลือกในส่วนของผนังหรือว่าเป็นพื้น ส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นสีโทนเข้ม และอีกส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นสีโทนสว่างนั่นเองค่ะ ข้อ2ค่ะ เปลี่ยนไฟภายในห้องครัว ทุกท่านสามารถเปลี่ยนไฟภายในห้องครัว ในบริเวณมุมต่างๆ ได้ไฟสีวอลค่ะ เหมาะสมณบริเวณพื้นที่การรับประทานอาหารโต๊ะอาหารนั่นเองค่ะ เพิ่มความหรูหราและปรับเปลี่ยนบรรยากาศในระหว่างรับประทานอาหารค่ะ และไฟโทนสีขาวสว่างค่ะ ปรับเปลี่ยนบริเวณพื้นที่ที่จะทำครัวทำให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น กับการหยิบจับอะไรก็จะเป็นเรื่องง่ายนั่นเองค่ะ ข้อ 3 ค่ะการ จอร์ชุดครัวนั่นเองค่ะ หลายๆท่านคงจะเลือกกันยากมาก แต่การเลือกจะต้องเป็นในรูปแบบเดียวกันนะคะซึ่งภายในห้องนี้จะเป็นการแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นมือจับโลหะสีดำเหมาะสมนะคะสำหรับการตกแต่งในครั้งนี้มากเลย และก็เหมาะสมเลยนะคะ ที่จะอยู่ในห้องครัวสไตล์โมเดิร์นเช่นกันค่ะและเรามาดูอุปกรณ์ภายในกันบ้างค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวบันพับ DTC นะคะ ที่เป็นไม้พับที่ได้รับการตอบรับเป็นเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำและเป็นแบรนด์ชื่อดังของโลกเลย และมียอดขายอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยค่ะ ซึ่งข้อดีของเขาเลยนะคะจะสามารถลดปัญหากับในเรื่องของแรงกระแทกซึ่งจะทำให้เป็นการรักษาในส่วนของตัววัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทำให้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์สามารถใช้การได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะ และในส่วนของ DTC นี้นะคะ บอกเลยว่าลดปัญหาในเรื่องของสนิม ซึ่งจะเป็นในส่วนของวัสดุอย่างดีนั่นเองค่ะ จึงตอบโจทย์ให้สำหรับคนรักครัว ต้องการอุปกรณ์ที่ดีเฟอร์นิเจอร์ที่ดีสำหรับในส่วนของครั้งนี้นั่นเอง ข้อ 4 ค่ะพื้นที่การจัดเก็บของคือสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เลยสำหรับภายในครัวค่ะเวลาหาอะไรก็หาลำบากมากๆเลย แต่เป็นแบบนี้จะทำให้ท่านเปิดปุ๊บ เจอของที่กำลังตามปั๊บเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวาง หรือจะเป็นที่ห้อยของก็ตาม ซึ่งรวบรวมไว้ภายในเฟอนเจอทั้งหมด ซึ่งบอกนะว่าการจัดวางก็ง่าย การหาของก็ง่าย รวมไปถึงค่ะ พื้นที่ที่จะจำกัดก็จะสามารถทำให้ท่านได้รวบรวมของทุกอย่างไว้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ภายในนี้เองค่ะ ข้อ5ของตกแต่งภายในห้องครัวชิ้นเล็กๆค่ะ เราจะไปวางในพื้นที่ที่มีความโล่งเพื่อให้ดูในพื้นที่เหล่านั้นมีเรื่องราวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือจะเป็นดอกไม้ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นของตกแต่งได้เช่นกัน เหมือนตรงนี้ ก็จะเป็นถาดใส่ผลไม้ ก็ถือว่าเป็นของตกแต่งเช่นกันค่ะทำให้มีเรื่องราวต่างๆภายในห้องครัวและดูมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิม มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ข้อที่หกค่ะ กับตัวตัดขอบเฟรมอลูมิเนียม สวยไหมคะสีทอง ซึ่งจะทำให้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์มีความโดดเด่นไม่ว่าจะไปอยู่ตรงที่มีกระจกหรือว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นหินอ่อนก็ตามค่ะ ซึ่งในส่วนของเฟรมอลูมิเนียมนี้มีให้เลือกหลายสีมากเลย ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งค่ะ ที่ผู้ออกแบบ และก็เป็นเคล็ดลับเลยที่จะทำให้ในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์มีความโดดเด่นขึ้นนั่นเอง แต่สิ่งสำคัญเลยนะคะในเรื่องของการเลือกวัสดุนี้ ที่บอกนะคะว่าจะต้องเป็นของที่คุณภาพดี และด้วยความใส่ใจค่ะ กับในส่วนของช่างผู้เชี่ยวชาญ จะต้องเลือกในเรื่องของเฟรมให้เหมาะสมสำหรับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ชุดตกแต่งห้องครัวนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ การปรับเปลี่ยนห้องครัวเดิมๆให้เป็นห้องครัวที่มีความสวยด้วยเทคนิค6วิธีด้วยกันค่ะ ใครที่ไปเปลี่ยนห้องครัวของบ้านคุณแล้วนะคะก็จะรู้เลยว่าจะมีความแปลกต่างๆและมีความโดดเด่นจนคนข้างบ้านนะคะแอบไม่เห็นจะต้องอิจฉากันอย่างแน่นอนค่ะ และถ้าหากใครนะคะสนใจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆ และมีความสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์แอดฟิวเจอร์เทค ซึ่งเป็นในส่วนของการติดตามและการติดต่อได้อย่างไวที่สุด หรือว่านะคะจะเข้าไปดูข้อมูลหรือเทคนิคต่างๆกันได้ ด้านล่างเว็บไซต์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะ เราก็ได้แนะนำเทคนิคนะคะที่น่าสนใจให้สำหรับทุกท่านได้ติดตามกันแล้ว แต่ถ้าหากว่าในโอกาสหน้านี้นะคะ ใครที่อยากจะดูในส่วนของเคล็ดลับและอยากจะรู้นะคะการปรับแต่งกับการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์จะเป็นในทิศทางไหน ติดตามกับเรากันได้นะคะกับเฟเจอร์แท็ค่ะ ในครั้งหน้าเรามาพบเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ